Thank you. ใช่ไหมทักก็คือทักโอ้โหคือว่าไม่ได้คือว่ากันทักน้องน้องแต่กระโตมากน้องมองสามน้องสิมาเจอทักคือว่าไม่ได้ทักคือตัวแค่นาทีมาหนึ่งมาหนึ่งมันบอกคือรู้ตาย mắt vào trên thành phố แหละสามสิบคือมาสักพักคือไม่ไม่เห็นจะสนใจเธอบอกว่าคำมันห่วยเธอฟังแล้วมันจะป่วยเอาอีกกันดีแล้วคำเธอไม่ประทับหัวใจเอ้าแล้วฉันจะทำในต่อเอ้าไอเราไม่รู้ไม่ลองรักโซวรักตับไปหาความปวดจะทำเป็นปีคอทักไปก็ไม่เคยตายเข้าใจว่าเธอลำคาญแต่ภาพหน้าตายังฉันเป็นคนไม่หันมามององหันาดังก็อารมณ์จังเวะ ตลาดน้ำติดเส้ยมาสักพักเลยไม่เห็นจะสนใจเธอบอกว่าทำมันหัว ในฟังแล้วมันจะปวดเอาไงกันดีแล้วครับเธอไม่ปัดทับหัวใจเธอจะจะทำไงต่อไอเราไม่รู้ไปต่อแล้วตอวแล้วไปหาตัวเธอทำเป็นมีคอรักษาทำไมถดงเข้าใจว่าเธอลัคาแต่พันมาตายยังฉันเป็คไม่หันมาหน่อยถามดังก็อารมณ์เจ้าอเสือยิ่งแก้มตุกเท่ากับการที่เรานั้นคุยไม่ ม่เอาไม่ปวดอารมณ์ไปเรื่อยๆหลับทำไมเธอถึงดานชาเอ้าใจเอยทนไม่ไหวโอ้ภาพหน้าตาอารมณ์จะโอเธอยิ้มแก้มตุ่นเข้าใจแต่ที่เธอไม่คุยกับเคยมันเลึกตลกไปเรื่อตลับทำไมเธอถึงด่านชาเธอเป็นคนหมายจากมันลงคอคนหม่ชอบทำงานก็ไม่ใช่ตาผู้ 宝贝大呀！ ถึงหรือยังถึงหรือยังไปขึ้นบนแพไปไปขึ้นบนแพขึ้นแพแล้วเหรอไปขึ้นบนนู้นไงลูกค้าสามารถขึ้นจากน้ำได้เลยนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับ ที่นำโทรศัพท์มือถือมานะครับ เก็บโทรศัพท์มือถือของลูกค้าด้วยนะครับฝนตกนะครับ